สวัสดีค่ะ ปีใหม่ขอฝากไว้นะคะ กับผลิตภัณฑ์วีซอเล่นะคะ สามารถที่จะใช้ได้ทั้งวันนะคะ คิดถึงการคิดถึงวีซอเล่ค่ะ